ท่าแม่ไม้มวยไทย 15 แม่ไม้ท่าปักษาแหวกลัง ต่อไปเป็นแม่ไม้มวย ไทย ที่สอง ปักษาแหวกลัง ปักษาแหวกลัง ปักษาแหวกลัง ปักษาแหวกลัง ปักษาแหวกลัง ปักษาแหวกลัง ่าปักษาแหวกลังเข้าคู่ ปักษาแหวกลัง ปักษาแหวกลัง ปักษาแหวกลัง ปักษาแหวกลัง ปักษาแหวกลัง ักษาแหวกหลัง